เราเข้ามาสู่บทเรียนในส่วนแรกนะคะของบทที่ 3 ที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องนโยบายรัฐและกฎหมายกับบริการกิจการโทรคมนาคม แน่นอนในบทนี้เนี่ยเราจะเรียนอยู่ในห่วงเวลาของ พศ2540ถึง 2559 ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พศ2540 แล้วก็ในเวลาต่อมานะคะก็ได้มีการออกกฎหมายในลำดับรองลงมานะคะคือกฎหมายจัดตั้งฉบับปีพศ2543 ซึ่งอยู่ในรูปของพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และการกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และ วิทยุโทรคมนาคมปีพศ2543เมื่อมีการใช้งานบังคับใช้ตามกฎหมายรัฐมนูญ และกฎหมายจัดตั้งทั้งสองฉบับอยู่เพียงไม่ถึง 10 ปีนะคะเราก็ได้มีการบังคับใช้รัฐมนูญ ฉบับ ปีพศ 2550 เพราะฉะนั้นฉบับเดิมก็ต้องถูกยกเลิกไป รวมถึง รัฐเองก็ได้ออกกฎหมายจัดตั้งในฉบับปี พศ 2553 เพื่อมารองรับนโยบายที่ภาครัฐได้กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ ทั้งหมดนี้เนี่ย อาจารย์ย้ำนิดนึงนะคะว่ารัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับจะเป็นขอบเขตหลักในการที่เราจะเรียนรู้ทำความเข้าใจร่วมกันในบทที่ 3 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ ด้วยเหตุที่พัฒนาการของทางกฎหมายของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทุก 10 ปีเลย เพราะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าทำไมอาจารย์จะต้องมีการแปะในส่วนของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560 มาด้วย เพื่อเราจะได้ทำความเข้าใจในเมื่อเราถึงเนื้อหาในท่อนเกี่ยวกับ รูปแบบและองค์กรนะคะว่ามันมีความต่อเนื่อง เพราะฉะนั้น อย่าสับสนนะคะ ในส่วนรัฐธรรมนูญปีพศ2560เนี่ยอาจารย์จำเป็นจะต้องสอดแทรกเข้ามาเป็นระยะเพื่อให้ท่านเห็นถึงสภาพในปัจจุบันไปด้วย เพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับห่วงเวลา แล้วเหตุผลว่าทำไมเราต้องมาปรับปรุง ปรับเปลี่ยนอยู่บ่อยครั้ง อะไรเป็นหัวใจหรือเป็นสาระสำคัญของการปรับเปลี่ยนในแต่ละช่วงเวลานะคะอันนี้เรามาดูต่อกันนะคะ ว่าในส่วนของนโยบาย มีความสำคัญอย่างไร ทำไมเราจะต้องรู้นโยบายก่อน เพราะนโยบายจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงทิศทางนะคะ แล้วก็แนวความคิดของภาครัฐ ว่าจะมีการกำหนดทิศทางไปอย่างไรบ้าง ซึ่งถ้าเราจำได้จากที่อาจารย์สอนในบทที่หนึ่งที่ผ่านมานะคะ อาจารย์จะทิ้งท้ายไว้แล้วก็ให้ความสำคัญว่า นโยบายของเราในอดีตเนี่ยที่ปรากฏอยู่ในในรัฐธรรมนูญ ฉบับก่อนหน้านี้นะคะ ก่อนปี 2540 นั้นไม่เคยมีเรื่องโทรคมนาคม ถูกบรรจุใส่ไว้ในระดับรัฐธรรมนูญเลยทีนี้เนี่ยนับจากปี 2540 เป็นต้นมา เรื่องเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม การจัดสรรคลื่นความถี่ ได้ถูกบรรจุไว้เป็นหนึ่งมาตราในระดับนโยบาย ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งฉบับ 2540 ฉบับ 2550 และฉบับปัจจุบัน คราวนี้เรามาตั้งหลักนิดหนึ่งนะคะว่า นโยบาย ในแต่ละประเทศนั้น เวลาที่เราอยากจะรู้ว่าประเทศแต่ละประเทศนั้นมีนโยบายเรื่องโทรคมนาคมเป็นอย่างไรจันให้ข้อสังเกตนิดหนึ่งว่า ถ้าประเทศใด มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเหมือนดังเช่นประเทศไทย เวลาที่ท่านอยากรู้ว่าประเทศนั้นเขามีกิจการโทรคมนาคมกำหนดทิศทางเป็นยังไงจะเป็น 5G แบบเราไหมจะเป็นดิจิตอลแบบเราไหม ท่านก็สามารถไปเปิดพลิกดูที่รัฐธรรมนูญได้เลย ท่านคงจะต้องหาเจอละอย่างน้อยสักหนึ่งมาตราเหมือนเรา นะคะ คราวนี้เนี่ยนโยบายของแต่ละประเทศเนี่ย เมื่อถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญ ของเราก็ถูกบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญหนึ่งมาตรา เพียงแค่หนึ่งมาตรา เพียงไม่กี่วรรค ไม่สามารถกำหนดรายละเอียดทั้งหมดได้ เพราะท่านอย่าลืมนะคะว่าประเทศแต่ละประเทศนั้น ผู้นำภาครัฐ รัฐบาล จะต้องกำหนดทิศทางดูแลทิศทางของประเทศ นะคะในหลายๆ เรื่อง ถ้าเราพูดถึงเรื่องบริการสาธารณะ ก็ไม่ได้มีแค่บริการกิจการโทรคมนาคม ไฟฟ้าปับปาขนส่งด้านความมั่นคง สุขภาวะหรือทางด้านสุขภาพ การศึกษามีเยอะแยะเลยค่ะ ซึ่งภาครัฐจะต้องดูแลบริการสาธารณะเหล่านี้ทั้งหมด แต่ว่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไป แล้วจะลดภาระลงบางอย่างลงไหมเหมือนดังเช่น บริการกิจการโทรคมนาคม ที่มีการทำการศึกษาแล้วก็ค้นพบกัน แล้วก็อาจจะกลายเป็นข้อจำกัดทำให้เราต้องมีการพัฒนาในปี2540 คือบริการกิจการโทรคมนาคม ถือเป็นบริการสาธารณะที่รัฐสามารถแสวงหารายได้ได้ เมื่อมีรายได้เราก็จะเรียกบริการสาธารณะเหล่านี้ เป็นบริการสาธารณะในกลุ่มที่เรียกว่าก่อให้เกิดประโยชน์ในทางพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมคืออะไร มีการ ใช้บริการมีการตีมูลค่าออกมาของการให้บริการสาะซึ่งวัตถุแห่งบริการของบริการกิจการโทรคมนาคม ก็คือ การที่เราสามารถสื่อเสียงได้ เราสามารถดูภาพอย่างที่อาจารย์กำลังนำเสนอให้ท่านดูเป็นตัวอย่างการแพร่ภาพโทรทัศน์ได้ทั้งหมดนี้เมื่อมีคนดูก็มีเรื่องของสปอนเซอร์มีเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนในของการใช้เวลาต่างๆ ในการโฆษณา จากบริษัทโฆษณา ทั้งหมดนี้แหละค่ะคือรายได้ เพราะนั้นเมื่อเป็นรายได้แล้วรายได้เหล่านั้น เมื่อเข้ามาสู่ประเทศพอหลังจากหักค่าใช้จ่ายนะคะประเทศก็จะมีรายได้อยู่ก้อนหนึ่งรายได้ก้อนนี้ก็จะสามารถถูกผลักเข้าสู่ในของระบบกระทรวงการคลังหรือการคลังการเงินงบประมาณของประเทศ แล้วก็สามารถจัดสรรบริการสาธารณะอื่นๆ ได้ดีขึ้นด้วยการโยกเงินในส่วนนี้ไปอุดหนุน เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะในกรณีถ้าเป็นบริการสาธารณะที่สามารถแสวงหาประโยชน์หรือรายได้ได้นะคะมีกำไรเกิดขึ้น บริการสาธารณะเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมเหล่านี้นะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าพาณิชยกรรมพาณิชยกรรมก็คือการให้ก่อเกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้ และถ้าเราพูดถึงวันนี้ บริการกิจการโทรคมนาคมก้าวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยี 5G มีเรื่องของเทคโนโลยี AI ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เทคโนโลยีทั้งหมดเหล่านี้นะคะก็เป็นเรื่องของที่ทำให้แต่ละประเทศก็เริ่มมีการพยายามที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศโน้มเอียงไปเพื่อรองรับในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัล นี่แหละค่ะบริการสาธารณะกิจการโทรคมนาคมเนี่ยจึงเป็นบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นภาครัฐไม่จำเป็นต้องแบกอุ้ม ภาครัฐไม่จำเป็นต้องทำเพียงลำพัง ภาครัฐควรทำหน้าที่อะไร ภาครัฐควรทำหน้าที่ในการเป็นกำหนดนโยบาย กำหนดทิศทาง กำหนดทิศทางว่าท่านจะให้เอกชน เข้ามาเป็นผู้ให้บริการอย่างไรบ้างด้วยรูปแบบอะไร แต่แน่นอนค่ะ เวลาที่เราเปิด เปิดทางให้กับภาคเอกชนเข้ามาในการเปิดให้บริการ ก็ต้องมีการคิดค่าตอบแทนการให้บริการ ต้องมีการแข่งขันในเชิงคุณภาพของการให้บริการนะคะแต่ทั้งหมดนี้ภาคเอกชนก็อยู่บนพื้นฐานของการที่จะต้องมีประโยชน์ในเชิงกำไรนะคะก็เป็นธรรมชาติของหลักที่หลักทางการค้าปกตินะคะที่ผู้ประกอบการค้าเอกชนทั้งหลายต่างก็มุ่งหวังผลประโยชน์ แต่เมื่อไม่มีใครห้ามทับ ก็อาจจะมีการค้าผลประโยชน์กันจนกระทั่ง เขาเรียกว่าอาจจะกลายเป็นว่าพยายามที่จะกำจัดศัตรู หรือกำจัดผู้ที่เป็นเอกชนรายอื่นเข้ามา นั่นแหละค่ะก็จะเป็นทำให้เกิดเขาเรียกว่า การจำกัดทางการการค้านะคะ ซึ่งอาจจะเป็นการจำกัดการแข่งขันทางการค้าในรูปของเชิงที่ให้มีเอกชนนั้นจำนวนน้อยราย หรือมีเพียงตนลำพังรายเดียว อันนั้นเขาเรียกว่าเป็นการจำกัดการแข่งขันในเชิงโครงสร้างตลาดหรืออาจจะเป็นการที่ พยายามที่จะกีดกันผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามา ด้วยการที่พยายามที่จะแสดงอำนาจเหนือตลาดของตน ซึ่งก็อาจจะมาในรูปของพฤติกรรมตลาด ทั้งหมดนี้ เราจะปล่อยให้ผู้ประกอบการเอกชนต่อสู้กันเพียงลำพัง โดยไร้กติกาไม่ได้ เพราะนั้นภาครัฐเป็นผู้กำหนดนโยบาย ก็จะต้องกำหนดนโยบายรวมถึงกฎกติกา มารยาทในการที่จะแข่งขันทางการค้าของภาคเอกชนด้วยนี่คือบทบาทของ ภาครัฐนะคะที่ควรจะเป็นในบริการสาธารณะกลุ่มประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมอย่างเช่นบริการกิจการโทรคมนาคม นี่คือแนวความคิดพื้นฐานก่อนนะคะที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปี2540 ต่อเนื่องถึง 50 และจนถึงปัจจุบันที่เราใช้ธรรมนูญ2560นะคะว่านโยบายในการของภาครัฐที่มารองรับในกิจการโทรคมนาคมนั้น ได้เปลี่ยนแปลงไปย้ำนะคะจากเดิมรัฐเป็นเจ้าของ รัฐเป็นผู้ทำให้บริการ แล้วรัฐก็เป็นผู้ที่เข้ามาห้ามทับเอง ทั้งหมดนี้มีการปรับเปลี่ยนปฏิรูป เราถึงใช้คำว่าปฏิรูปนะคะ คือปรับเปลี่ยนขนาดใหญ่เลยนับจากปี2540 นะคะก็อาจจะมีปรับเล็กน้อยในปี2550แล้วก็ปรับเล็กน้อย แล้วก็มีประเด็นเพิ่มเติมใน2560 ทั้งหมดนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า ภาครัฐเป็นผู้กำหนดนโยบาย แต่ภาครัฐ จะต้องปล่อยให้เอกชนเป็นผู้ที่มีโอกาสเข้ามาให้บริการ เป็นผู้ลงมือในการให้ดำเนินการบริการกิจการโทรคมนาคม โดยภาครัฐทำหน้าที่เป็นกรรมการห้ามทับหรือเป็นผู้ที่เข้ามาดูกำกับดูแล เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะการที่จะมีกรรมการห้ามทับหรือเข้ามากำกับดูแล เราก็จะเริ่มได้ยินว่าเขาเรียกว่าองค์กรกำกับดูแลอิสระ ทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องของรูปแบบที่รัฐจะต้องกำหนดรูปแบบว่าเราจะเลือกรูปแบบ อะไรดีเลือกรูปแบบขององค์กรที่มาทำหน้าที่ในการห้ามทับอย่างไรดี อย่าลืมนะคะ ก่อนหน้านี้ก่อน2540 หน่วยงานรัฐทำทั้งหมด ถ้าพูดถึงเรื่องจัดสรรคลื่นความถี่ กรมปศุเลขเป็นคนทำ